ผ่านมา 4 วิธีการนะคะก็จะเป็นวิธีการทดสอบสมมติฐานในเชิงของการเปรียบเทียบทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้ลองเปลี่ยนดูบ้าง ถ้าเราจะทำการทดสอบสมมติฐานในแง่มุมของความสัมพันธ์ล่ะทำได้ไหมนะเราต้องการทดสอบความสัมพันธ์ก็หมายความว่าตัวแปรหนึ่งจะส่งผลทำให้อีกตัวแปรหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรนะคะกรณีแรกถ้าพูดถึง Pearson correlation นะคะตัว correlation หรือว่า Pearson correlation เนี่ยมีไว้เพื่อทดสอบสมมติฐานในกรณีไหน ก็สามารถตอบได้ว่า Pearson correlation เนี่ยมีไว้เพื่อทดสอบสมมติฐานกรณีที่เราต้องการทดสอบความสัมพันธ์ และเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทีละคู่ เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ก็เลยเรียกว่า bivariate นะคะเป็นการจับคู่ตัวแปรแล้วเช็คกันดูว่า แต่ละคู่นะคะมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ถ้าสัมพันธ์เนี่ยสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะและที่สำคัญในการใช้พ e a r สัน correlation จะต้องใช้กับตัวแปรเชิงปริมาณเท่านั้นนะยกตัวอย่างเช่น ระยะเวลาการโฆษณา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณการซื้อสินค้านะถ้าเราอยากจะรู้ว่าการเปิดแอดการเปิดโฆษณานานๆแล้วมันจะมีผล ทำให้ปริมาณการซื้อสินค้าสูงมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลในกับลูกค้าว่าคุณซื้อสินค้าเท่าไหร่ คุณซื้อสินค้ามากน้อยแค่ไหน โดยที่คุณเนี่ยมีระยะเวลาในการรับชมโฆษณา มากน้อยแค่ไหน ก็แล้วก็เก็บข้อมูลมาพอสมควรหลังจากนั้นก็เอามาวิเคราะห์ Pearson correlation เราก็จะเห็นตัวเลขที่บอกเราได้นะคะว่าตัวแปรคู่นี้มันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร ถ้าสัมพันธ์สัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนก็สามารถตอบได้นะคะหรือสมมติฐานที่อยากจะรู้ว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณการกลับมาเที่ยวซ้ำหรือไม่ยังไงนะคะอย่างนี้เป็นต้น ค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้โปรแกรม PSPP เพื่อวิเคราะห์ Pearson Correlation กรณีนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างตัวแปร ที่ชื่อว่าความพึงพอใจต่อการให้บริการ กับตัวแปรปริมาณการกลับมาเที่ยวซ้ำเพื่อจะมาเช็คมาตรวจสอบว่าเขาสองตัวนี้ค่ะมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันจริงหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งการใช้โปรแกรม PSPP ก็เพียงแค่คลิกเมนูคำสั่ง Analyze แล้วตามด้วย By Variate Correlation ใบบริเอตคือตัวแปรเป็นคู่นะคะ อ่ะ มาดูข้อมูลจริงกัน โอเค ตัวแปรที่อาจารย์สนใจที่จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ก็คือตัวแปรที่ชื่อว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการนะคะ ก็คือตัวแปรที่ชื่อว่า service กับตัวแปรที่ชื่อว่า revisit ที่หมายถึงคะแนนความตั้งใจกลับมาพักซ้ำ ซึ่งตัวแปร 2 ตัวนี้เป็นข้อมูลที่วัดในระดับ scale ก็คือข้อมูลเชิงปริมาณนะคะ มาดูตัวเลขที่สสะท้อนถึงคะแนนเป็นอย่างนี้นะคะ คะแนนความพึงพอใจในการให้บริการนะก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ แล้วก็คะแนนรีวิสิตที่เขาประเมินว่าเขาตั้งใจจะกลับมาเที่ยวซ้ำนะก็เป็นแบบนี้ ค่ะก็ถือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเนาะวิเคราะห์ด้วยคำสั่ง analyze by variate correlation นะคลิกปุ๊บแล้วเราก็เลือกตัวแปรที่เราสนใจจะจับคู่วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะ และเราจะวิเคราะห์ว่าเขามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน ถ้าเชิงบวกแสดงว่าเรากำลังต้องการพิสูจน์ เทสแบบวันเทลเชิงบวกก็คือไปทางด้านบวกด้านเดียวนะคะ แล้วก็จะให้โปรแกรมช่วยใส่สัญญลักษณ์ที่บอกว่ามันมีนัยสำคัญให้เราหรือไม่ด้วยนะคะ โดยการคลิกเลือก คลิกเลือกเสร็จแล้วต้องการให้เขาแสดงสัญลักษณ์ที่บอกว่ามีนัยสำคัญให้เราด้วยนะคลิกโอเค ผลลัพธ์เกิดขึ้นตรงนี้นะคะ เอาละมาพิจารณาด้วยกัน นะคะในกรณีนี้เราพิสูจน์สมมติฐานแบบ one tail นะค่า six to tail ค่า six to tail ได้เท่ากับจุด 0.2นะค่า six to tail จุด0.2 แล้วก็ค่าเพียสัน เพียสัน correlation นะคะระหว่างความตั้งใจกลับมาพักซ้ำกับความพึงพอใจต่อการบริการได้ค่าเป็นจุด31 ข้อมูลนี้วิเคราะห์จากคน 44 คนนะ ตัวเลข Pearson correlation มีค่าเป็นบวก ค่าซิกวันเทลได้จุด0.2จุด0.2มากกว่า โทษค่ะจุด0.2น้อยกว่าจุด0.5นัยสำคัญที่กำหนด เพราะฉะนั้นกรณีนี้ต้องปฏิเสธสมมติฐานว่าง สมมติฐานว่างที่กำหนดเอาไว้ในกรณีนี้นะคะ ภายใต้สมมติฐานที่เราคาดคะเนว่า ตัวแปรคู่นี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน ตัวแปรคู่นี้ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันต้องวางไว้ที่สมมติฐานรองหรือว่า h1 เพราะฉะนั้น ho หรือสมมติฐานว่างก็ต้องเป็น ตัวแปรคู่นี้ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันนะคะซึ่งผลการพิสูจน์ตรงนี้พบว่า ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ต้องปฏิเสธสมมติฐานว่างกล่าวคือสมมติฐานรองเป็นจริง นั่นก็หมายความว่าตัวแปรคู่นี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ นั่นก็หมายความว่าในความในส่วนขยายเพิ่มเติมนะคะ ก็คือถ้าลูกค้าของเราพึงพอใจในการให้บริการมากนะคะ เขาก็จะมีความตั้งใจกลับมาหาเราซ้ำอีกเนี่ยมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน นั่นคือลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงบวกนะคะ